สวัสดีค่ะ ดิฉันถิตารีจันทวัฒน์ครูภาษาอังกฤษ และหัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษาอาชีวศึกษาพิษณุโลกค่ะ เมื่อพูดถึงภาษาอังกฤษหลายคนคงทราบดีแล้วนะคะว่าเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญมากเลยค่ะ และถือว่ามีบทบาทในชีวิตของคนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นกัน เพราะอะไรคะ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน ตามข้อกำหนดในปัจจุบันใช่ไหมคะดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน จึงมีความสำคัญมากอย่างยิ่งเลยค่ะ เรามีรายวิชาที่เป็นพื้นฐานสำหรับภาษาอังกฤษ ชื่อ Startup English ซึ่งเนื้อหาในรายวิชานี้นะคะ เริ่มจากพื้นฐานจนถึงระดับเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ในหลักสูตรนี้นะคะ จะรวมไปถึงการออกเสียง การสร้างประโยค โครงสร้างบอกเล่าคำถามปฏิเสธ และสถานการณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ เช่น การแนะนำตนเอง การบอดทิศทางต่างๆ นอกจากนี้แล้วนะคะ เรายังมีเคสสตัดี้จากชุมชนที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนจากเนื้อหาใน Startup English ด้วยค่ะโตคัมทูบ้านริมทองคอมมูนิตี้พัพยาคือมะละกอมันน่าหนาคือกล้วย If you can speak English you can communicate with other people in our world. Start studying English now. All right, see you there. It's time for us as Thai people to try to speak English. Don't be shy anymore. Start up with us. ถึงเวลาแล้วค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะคะและเป็นประชากรส่วนหนึ่งในอาเซียนค่ะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันค่ะไม่ต้องอายค่ะเริ่มกับเราสิคะ Start up English